นาซังคอนิจิวะสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเสียงในภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมารู้จักเกี่ยวกับประเภทของตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่นกันค่ะ ตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่นนะคะ จะมีทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกันนะคะสำหรับตัวอักษรประเภทแรกนะคะ ก็คือตัวฮิรากานะค่ะ ตัวฮิรากานะนะคะจะมีตัวอักษรทั้งหมด 46 ตัวนะคะ แล้วก็แต่ละตัวเนี่ยจะมีเสียงอ่านเฉพาะของแต่ละตัว สำหรับตัวอักษรฮิรากานะนะคะ จะใช้แทนในการเขียนคำที่เป็นมาจากภาษาญี่ปุ่นแท้ๆค่ะ ถัดมานะคะ จะเป็นตัวอักษรที่เรียกว่าคาตาคานะค่ะ ตัวอักษรคาตาคานะนะคะ ก็จะมีทั้งหมด 46 ตัวเหมือนกับพิรากานะเลย แล้วก็มีวิธีการอ่านออกเสียงเหมือนกันแค่วิธีการเขียนเนี่ยจะแตกต่างไปค่ะ สำหรับตัวอักษรคาตาคานะนะคะ จะเป็นตัวอักษรที่ใช้เขียนคำศัพท์ที่เป็นทับศัพท์มาจากภาษาต่างประเทศนะคะ แล้วก็สุดท้ายนะคะ ตัวอักษรคันจิค่ะสำหรับตัวอักษรคันจินะคะ จะเป็นอักษรที่ได้รับมาจากภาษาจีนนะคะ แต่ว่ามีการนำมาปรับให้เขียนง่ายขึ้นกระชับขึ้นในภาษาญี่ปุ่นค่ะสำหรับตัวอักษรคันจิ สนี้นะคะจะมีทั้งหมดจำนวนเยอะมากๆ เลย แต่ว่าในภาษาญี่ปุ่นที่นำมาใช้เนี่ยค่ะ จะมีอยู่ประมาณ 2,000 ตัวนะคะ แล้วก็เสียงอ่านในของตัวอักษรคันจิเนี่ยจะค่อนข้างมีหลากหลายแบบมากๆ แล้ว แต่เวลาเอามาผสมคำนะคะ ซึ่งจะจำได้ค่อนข้างยากเลยค่ะค่ะ แต่ว่าเรื่องของเสียงอ่านของตัวอักษรคันจินะคะ จะขึ้นอยู่กับว่าตัวอักษรคันจิตัวนี้เนี่ยไปผสมอยู่กับ ตัวอะไรนะคะก็จะมีวิธีการอ่านที่แตกต่างกันไป ซึ่งจะค่อนข้างจำยากมาก ๆ เลยค่ะ เนื่องจากตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่นนะคะ จะค่อนข้างจำยากนิดนึงทำให้สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนแรกๆเนี่ยค่ะ อ่านไม่ออกว่าตัวอักษรอันนี้อ่านว่าอะไรยังไงนะคะ ก็เลยมีตัวอักษรที่ไว้สำหรับเขียนแทนคำอ่านขึ้นมาให้ผู้อ่านสำหรับเรียนเริ่มต้นเนี่ยอ่านได้ง่าย ๆนะคะ ก็จะเรียกว่าตัวอักษรโรมันจิค่ะ จะเป็นการนำตัวอักษรภาษาอังกฤษมาแทนคำอ่านในภาษาญี่ปุ่นค่ะ ค่ะสำหรับตัวอักษรโรมันจินะคะจะมีเสียงอ่านตามนี้ค่ะ เริ่มที่เสียงสระนะคะ จะมีทั้งหมด 5 ตัวค่ะ อ่านว่า อะอีอุ เอ โอ อีกครั้งนะคะ อะอีอุ เอ โอ ค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นเสียงพยัญชนะ จะมีการแบ่งเป็นวักวักนะคะ อย่างเช่นเปลี่ยนตัวเคมาไว้ข้างหน้านะคะ จะเรียกว่าวักคะนะคะ อ่านว่า คะคิคือเคโค อีกครั้งนะคะคะคิคุเคโค ถัดมานะคะจะเรียกว่า วักซะนะคะ จะออกเสียงว่าซะชิสึเซโซทีนี้ทุกคนจะสังเกตได้ว่านะคะ มันจะมีตัวออของวักอีกนะคะ ที่ไม่ออกเสียงว่าซินะคะ เพราะว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีเสียงซิอยู่ในนั้นนะคะ เราจะมาทวนกันอีกรอบนะคะจะอ่านว่า ซะชิซึเซโซค่ะถัดมานะคะเป็นวรรคทะค่ะ เราจะออกเสียงว่าทะชิซึเทโทค่ะจะสังเกตว่ามีอีก 2 ตัวอีกแล้วนะคะ ที่ออกเสียงไม่เหมือนปกตินะคะก็คือวรรคที่เป็นเสียงสระ อิ กับวรรคที่เป็นเสียงสระ อุนะคะ ในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่มีเสียง ทินะคะ เพราะฉะนั้นเขาจะเปลี่ยนนะคะเป็น ชิ นะคะ อาจจะรู้สึกว่าคล้าย ๆ ตัวชิเลยมันต่างกันยังไงนะคะก็คือต่างกันที่ว่าถ้าเป็นวักซะที่ออกเสียงชิอันนั้นนะคะ ก็คือเราจะใช้เหมือนออกเสียงชอช้างว่า ชินะคะแต่ว่าถ้าเป็นของวักทะแล้วมาเป็นเสียงสระอีกเนี่ยเราจะออกว่า ชินะคะจะเอาลิ้นไว้หลังฟันนะคะ เสียงจะคล้าย ๆ เหมือนควบระหว่างชอช้างกับจอจานเข้าไปด้วยกันนะคะ ถัดมานะคะ ภาษาญี่ปุ่นไม่สามารถออกเสียงว่าทุ ได้เหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นตัวสระอุของวัคทะนะคะ เราจะออกเสียงว่าซึนะคะ คล้ายกับเสียงอุของตัววัคซะอีกแล้วใช่ไหมคะ ก็สำหรับครั้งนี้นะคะ เหมือนกันเลยค่ะ เราจะเอาลิ้นไว้หลังฟันนะคะ แล้วก็ออกเสียงว่าซึนะคะวักนี้ทั้งรอบอีกครั้งนะคะทะชิซึเทโทอีกครั้งนะคะ は、つす、て、と、は。